เหมือนลื่นล้มก้นกระแทกอะค่ะ เพราะที่ปวดในสะโพกกับกับขาเนี่ยปวดมาก ไปทำเอ็มไอก็ถึงทราบ ว่าตัวเองอะเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท ค่ะ สวัสดีค่ะ ชื่อพิริยาพรศรีมงคลค่ะ อายุ 38 ปี ก็เริ่มต้นของอาการที่เป็นหมอนรองกระดูก ปิ้นทับเส้นประสาทนะคะ ไม่ได้มีอาการปวดหลัง แต่ว่าปวดในสะโพกล้าวลงขา แล้วก็มีอาการชาที่เท้ากระดก กระดกปลายเท้าไม่ขึ้น ก็ไม่ ไม่ ไม่ได้คิดว่าจะเป็นถึงกับตรง ตรงนั้นเนี้ยค่ะ ไปทำ MRI ก็ถึงทราบ ว่าตัวเองอ่ะเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท ก็มาหาข้อมูลว่าเราอ่ะจะเริ่มต้นไปที่ไหนค่ะ แล้วก็บังเอิญเนี่ยค่ะไปพบกับอาจารย์หมอชัยยศ คุณหมออธิบายละเอียดมาก แล้วก็ให้ดูตัวแผ่นฟิล์ม ว่าอาการของเราอะ่ะ มันคืออะไรมันเป็นยังไงหมอต้องทํำยังไงเอาอะไรออกอะไรเงี้ยค่ะ แล้วก็บอกวิธีการผ่าตัดเนาะว่าที่เนี่ยก็มีทั้งผ่าปกติกับผ่าสองกล้อง แต่คืออย่างที่หาข้อมูลมาตอนแรกที่เลือกการสองกล้อง เพราะว่าฟื้นตัวเร็ว แผลเล็ก ฟื้นตัวเร็ว คือทำงานประจำด้วยแล้วต้องดูแลลูกอีกสองคน ก็เลยแบบว่ากังวลในเรื่องของการพักฟื้นอย่างเงี้ยค่ะด้วยความบังเอิญพอพบคุณหมอคุณหมอบอกว่าถ้าตัดสินใจที่จะรักษา ก็คือวันรุ่งขึ้นเลย มา มาที่นี่เลยอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยถึงตัดสินใจมา ตอนแรกก็ไม่ได้รู้จักคุณหมอมาก่อน แต่ว่าคือพอเราเจอเจ้าหน้าที่เขาก็แบบว่า อุ๊ยอาจารย์เก่งแบบเป็นหมอระดับท็อปของประเทศนะ ก็เลยแบบก็เลยก็เลยเชื่อมั่น แล้วก็หลังจากที่ได้พบคุณหมอได้คุยอะไรเองอะค่ะก็เลยก็เลยมั่นใจมากขึ้นนะคะ กังวลมากแบบตื่นเต้น เพราะแบบอย่างแรกก็กลัวคือแบบจะเดินเหมือนเดิมไหมจะขับรถได้ไหม คือถ้าขับรถไม่ได้คือแบบ ครียดอะแบบเครียดมากเลยค่ะ แบบก่อนหน้าที่จะแบบก่อนที่จะรักษาแบบเครียดไม่รู้จะคุยกับใครอาการมันจะเป็นอย่างไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ หลังผ่าแล้วเราจะรู้สึกอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะมันมันจะกังวลแบบเรื่องการฟื้นตัวหลังผ่ามากมากกว่า ก็คืออย่างแรกที่หายไปคืออาการปวด เพราะที่ปวดในสะโพกกับกับขาเนี่ยปวดมาก เวลาเราปวดเนี่ยแบบมันเราจะทำอะไรไม่ได้เลยอะค่ะ แบบเหมือนขามันก็อ่อนแรงไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองจับขา จับขาดูอาการชายยังอยู่แต่ว่ามีความรู้สึกว่ามันมันดีขึ้นเยอะค่ะ อาการปวดเนี่ยหายไปค่ะ เท้าแต่เท้าที่กระดกเนี่ย มันก็เหมือนเริ่มเริ่มกระดกได้นิดนิดแล้วค่ะ แนะนำการการนั่งการนั่งการแบบเราจะขยับตัว ห้ามไอจามแรง ห้ามเบ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แบบเพราะมันตรงบริเวณที่เราผ่ามันยังมีรอยแผลอยู่ข้างในอยู่ มันจะมีโอกาสที่มันจะปิ้นออกมาอีกได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ คุณหมอยังบอกว่า หมอตกใจนะตอนผ่าเพราะว่าเคสง่าย ๆ แบบเนี้ยประมาณ 40นาทีหมอก็เสร็จแล้วอะ่ะแต่นี่ใช้เวลาอยู่ประมาณ2ชั่วโมงเพราะว่าไอที่มันปิ้นออกมามันเยอะค่ะ คือประทับใจทุกคนค่ะ เจ้าหน้าที่ทุกคน อย่างคุณหมอคือแบบอธิบายละเอียดมาก พยาบาลเจ้าหน้าที่ทุกจุดแบบ ดูแลเราดีหมดเลยค่ะ ก็ประทับใจมากเลยค่ะตรงนี้คือแบบเนี่ยก็อยากจะบอกทุกคนเลยค่ะ แบบเป็นเคสตัวอย่างของตัวเองเลยว่า พอเราเริ่มมีอาการปุ๊บเนี่ย ควรหาหมอ ควรหาหมอก่อนให้รู้สาเหตุก่อนว่าเป็นอะไร เพื่อที่จะรักษาได้เร็วและถูกจุดอย่างอาการที่ตัวเองเป็นใช่ไหมคะคุณหมอบอกว่า ก็รอได้นะ1เดือนอะแต่ก็คือเสี่ยงกับพิการ เราก็แบบเราก็ตกใจตรงนี้นะคะเพราะว่าเส้นประสาทถูกทับจนมันแบนนะคะที่คุณหมออธิบาย เพราะฉะนั้นแล้วแบบ อย่าอย่าหายากินเอง อย่าแบบเหมือนเราไปรักษาตัวเองก่อนเนี้ยค่ะ แนะนำให้รีบมาพบหมอเพราะว่ามันค่อนข้างอันตรายมากอะแบบเส้นประสาทด้านหลังเราไม่รู้เราจะเจออะไรโชคดีตรงที่ว่าพอเรามีอาการแล้วเราแบบได้รักษาเร็วอะค่ะ